ถ้าเรื่องราวไม่เคยง่ายได้ ความเลวร้าย เหมือนไม่ผ่านพ้นไป แค่อยากบอกให้ฟัง ยังมีฉันที่ห่วงใยด้วยหัวใจ ที่เป็นเหมือนเดิม พรุ่งนี้ ฉันจะยังคง เปลี่ยนพัน แม้ต้องเจอเรื่องใด ถ้าลมฝนพัดมาจะกอดให้เธออุ่นใจ ไม่ให้ใคร เข้ามาทำร้ายเธอ จะรักจะสัญญาจากหัวใจ ฉันพร้อมจะฟังเรื่องราวทุกอย่าง ความผิดหวัง เรื่องที่เจอมากมาย จะดูแลให้เธอ มีรอยยิ้มที่สุขใจ นานเท่าไรที่อยู่เคียงข้างเธอ ฉันหนึ่งคน listening me and you